saaramaamasilnanga quaqammanga anga paman anga quaqampaimina le kimyo la samyo ankon a pama yui wa yang wa ke quaqampai na chu no jala la wa ang na tara la ngat chama bing lo la khok chama bing te ja na tara te che che yang wa a te ja nge ge te che che yang wa ge kimyo ra ang ni namra samyo alat mai na anga kwa kampai jar ko jan diye na ya le mong rong chini yang agang wasan e nga na api jang ango akhat chite in ko chama beng na nga kariri nadi di na nadi kariri di ma pang de ba jan nadi gang wa ko kampai me de gang yang wa gang wa sanga na anga พม่าชันโยนะเราตีกังวาสานะโอ้งานนะอภัยหนึ่ง cái kayu se ba ring ta à mày la cha cái se ko se ba ring ta inge na ta anh ăn, na na se ra chân na na ba ma be na xem shaman ba ma za tha shaman ga ba bả di đi yang wa gang tan na nga adung yo me đi sang a cha te gang wa có cam phải ja có de na di e gang ko kam pa ya na gang wa e nga na chou no jang e anga angong akhat chang cha long la ko shama be te ya te jang e na cha คาริชนาปดืดีนะคาริชคาริชมาปังดืดนะมาจะบะจันเดีเอกัก็คำไปไม่ได้กงยังว่ากันอาสานะโอ้งาชาไปละหนึ่งก็จะบะได้เงี้ยอไม่ละชาก็จะบะได้หน้าบะมาเบียท่ัชมันกันว่าแต่บะบะดียังว่ากั 啊，对，一趟又按个地上按呐，啊，对，一趟又那听讲话，哦，那了各行各业，或者那地，那点门门业呢，个按了做，那脏呢，按了，或者也就地不脏。 anga ba na patiti na ba sya anga kari na patiti na kari sya gang wa sana anga na pai la chep nung phoi sya ma ba da ing amai la cha phoi sya ma ba da ing anga kari ri di ding gang wa sana ta na ko kham pai anga ko kham pai na u u u u u di wa sana mare ti mare je du yang wa ga ya အငါချင်းယောနန္ဒတဲ့ကောကံပိုင်ပပပပကွမ်ဝါကောအောကောကံပိုင် pampa kwanwa za ko kampana jeba konzal hati lanwa o jeba konzal hati ma dibu a ga samre ti mare jala ritwa sana jeba konzal hati ga lele ga ga cha le ga ga cha dibu e ga wa za mi cho ro byo na chinga tha yo na mi cho ro byo na di yang wa ga dan ti mare je do sanga na o jeba konzal hati ma dibu a ga sa de rit cha wa za o ya na jeba konzal hati me a ta sho e ye yana sakaza me e dong sana ngung ngu cha di wa sanga na nga sana ang ni chip le du yang wa ka ang ang ni chip le du sa da jan mi ang ron ip gu se ja gu e wa a ip gu se ja gu e sana ya ya gu na ang atu na adap go ja go e ja ang ga e di je i go ta sat na ang nat ma an ja i go na ja go e di ja ang nat ane ge nga nga aten ang an pang yo chi them yo mi na te gong yang wa ga sa na ang ko kham pai ang pai nga mai na ta gum si dap ja ma nya ma gong kha Oh ya bena, anga lata juga anga anwa ada. Ah ya lata, ja lata, ya lata, cuma gam lata aja. Kau, ini dia ang nat ma babu aja. Inte, inti te me i kau, inti sot lay aja kau. Oh ya bena lunga ang ra ang yago, nam sai lang yago, nam lut lang ayang ang yago ane. Oh sakda ang yago ane dia, inta sakda babum aja kau. Ati kau. 更讲话거야낭아빵치템제버랑아거칸마이파마와시담요미에티更讲话거다낭빠잉마이니앙니라리거칸망빠잉마이앙니라리니야상아나어디건와자낭아슈루리응자리저니리다슈알아요으다베마가알아요메서다슈마가아야신정도살와아상아나거칸파이메앙아앙파마마이항와건와앞자때당한 Serina te shu shu dina kra kra te te te te te te te na te shu e gung sana oya mai mi so so te shu yang wana te shu ya lo ne yang wa mana ko kam pa ma bin yang wa gung masin na set e ye